ไงเออว้าวอีกแล้ว เออ คิวมาสวยงามแผง3 ตัว ไปครับผมคูณ18เข้าไป 37ดอกนี้อืเกินไปโอ้ยสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบครับผม สวย ๆ ฮะแหม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 ว้าวไปขยับเบ็ดหน่อยนะครับผมหมาเออเอเล็กกับสิบเข้ามาครับผมเป็นวายมาโอ้โหแก้วค็อกเทลเข้าไปต่อครับผมพันสี่ฮะ โอ้โหสวยๆครับผมดอกนี้ได้มาอีกพันสี่นะครับผมแหมไปกันต่อครับผมมา ยังไงอือหือว้าวไปอีกทีนึงมามาหน่อยมาหน่อยอือหือไปเปิดเทอร์โบขยับเบ็ดหน่อยเบ็ดสี่เบ็ดห้าสิบนะมาสิบมาสวยงามครับผมอือหือ พูดกระตุกกระตักจริงๆนะฮะมาครับผม อ้าววายสามตัวสวยงามคูณ6เข้าไปอีก 4,800 โอ้โหแล้วตามด้วยเคมาเปลี่ยนเป็นวายครับผมแล้วตามด้วยแก้ววิสกี้เข้าไปต่อ อือหือสวยๆ ครับผม ดอกนี้ 5,400 นะครับผมโอ้โห ยังแจ่มจริงๆไปกันต่อนะครับผมปลายเบ็ดร้อยแล้วกดซื้อแม่งเลยดีกว่านะครับผมมาฮะมายังไงสเกตเตอร์สเกตเตอร์มาอขอขออีกสองตัวได้ไหมขออีกสองตัว ขอสองตัวขอสองตัวแหม่ให้มาแค่สี่ตัวนะครับผมสิบหมุนนะครับผมไปดูกันนะฮะไม้แรกสวยงามครับผมแก้วค็อกเทลมาครับผมเปลี่ยนเป็นวายสองตัวฮะได้สิบแก้ววิสกี้เข้าไปต่อครับผมโอ้โหอย่างได้เคยังเลยนะครับผมจังหวะนี้ไปกันต่อครับผมมาคิวเอ้ยเอเล็กคิวคิวคิวโอ้โหเอ้แหมไม่ได้คิวนะฮะโอ้โหเออได้สิบมาครับผมสวยงามครับผมโอ้โหไปงามฮะเจ็ดพันสามครับผมดอกนี้ โอ้โห7,880 นะครับผม สวยจริงๆ นะฮะ ไปกันต่อครับผม 6 หมุนสุดท้ายนะฮะ มา แล้วยังไงต่อ อื้อว้าวไปอีก ยังไง เออว้าวอีกแล้ว เออ คิวมาสวยงามแผง3 ตัว ไปดิครับผม คูณ18เข้าไป 37ดอกนี้อือเกินไปโอ้ยสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบครับผม สวยๆ ฮะแหมแจ่มจริงๆ นะครับผม ไปกันต่อครับผมอีกสามไม้ครับผมโอ้โหเอวีสี่หมื่นหกไหนๆก็ได้ไหนแล้วไปขอห้าหมื่นทวนๆหน่อยไปห้าหมื่นทวนๆหน่อยได้ไหมเออ มันต้องอย่างนี้ได้มาอีกครับผมมันวายมาโอ้คิวเข้ามาอีกแล้ว แล้วยังไงโอ้สวยๆครับผมไม้นี้อีกหกพันสามนะครับผมโอ้ยแตกดีจัดๆนะฮะ กระสาวค็อกเทล มาโอ้โหเล่ามาเต็มแผงครับผม มาเคเข้าไปอีกคูณสิบแปดเข้าไปอีกหมื่นสี่แม่ให้เกินโคต้าอีกต่างหากนะครับผมโอ้โหสวยงามฮะ ดอกนี้หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับผมโอ้โหสวยจริงๆนะฮะไปครับผมรางวัลรวมมาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยทั้งหมด 68,820โอ้โหเกินไป แม่แต่เกือบแสนนะครับผมโอ้โห